พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนรีโมทดีเทคเตอร์เครื่องตรวจจับสัญญาณ รีโมทแก๊งขโมยรถ การจรกรรมรถยนต์และทรัพย์สินภายในรถที่จอดตามลานจอดรถของห้าง ร้าน หรือโรงแรม โดยวิธีส่งสัญญาณรบกวนไม่ให้รีโมทรถยนต์ทำงานได้ ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ นะครับ แต่ตอนนี้ถึงคราวขโมยต้องกลุ่มขมับแล้วค่ะ เพราะเรามีรีโมทดีเทคเตอร์มาช่วยเป็นหูเป็นตา และแจ้งเตือนการรบกวนสัญญาณรีโมทของแก๊งขโมยรถได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำแล้วนะคะ บริษัททีเน็ตจำกัดได้พัฒนาเครื่องรีโมทดีเทคเตอร์หรือ เครื่องตรวจจับสัญญาณรีโมทแก๊งขโมยรถขึ้นมา เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน ศูนย์ประชุมห้างสรรพสินค้าที่มีลานจอดรถขนาดใหญ่ และเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์โจรกรรมทรัพย์สิน ด้วยการใช้ตัวรบกวนสัญญาณรีโมท รีโมทดีเทคเตอร์ มีคุณสมบัติเด่นคือ มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย พกพาสะดวก สามารถตรวจจับ และแจ้งทิศทางของเครื่องที่ส่งสัญญาณรบกวน ให้ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยทราบได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ก่อนที่คนร้ายจะไหวตัว เป็นการป้องปรามไม่ให้ ให้เกิดเหตุการณ์โจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์ รวมทั้งการโจรกรรม รถยนต์ด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000